ว้ยว้ยไม่มีทาง ไม่มีทาง ไม่มีทางทางเฮ้ยเอาเต่เฮ้ยปุ๊บยิปปี้ยิปปี้ โอเคครับผมขอกร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 โอเค ก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปกัน อย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมนะ แล้วใครที่ใครที่ อ่ะจะพูดเลยว่าใครที่ยังไม่กดกระดิ่งติดตามกดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะ ผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ โอเคคำเตือนนะผมคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมนะครับผมแล้วกูจะกระซิบทำไมวะเนี่ยฮิปปี้ฮิปปี้ฮิปปี้นะครับผมอ้ายุบหนอพองหนอ ไม่รู้นะผมคลิปอันที่แล้วนะผมต้องขออภัยเพื่อนๆจริง ๆ เลยนะผม ที่เสียงกับปากมันพูดไม่พร้อมกันนะผมอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยด้านเทคนิคนะผม ไม่รู้คลิปนี้จะหายหรือยังนะ ผมลองแก้เดี๋ยวแล้วนะผมถ้ายังไม่หายช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เบ็ดยี่สิบบาทก่อนเลยครับผมไปผมออโต้สิบรอบจัดไปจริงๆอยากขึ้นเบ็ดสี่สิบนะแต่กลัวแตก ไม่ได้เกมแตกกูแตกอ่ะกูแตกอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมอายังอายังเรามานี่ยทุนห้าร้อยห้าสิบบาทนะผมนะตีแบบห้าร้อยห้าสิบนะ โอเคหมดสิบรอบก็กดมือต่อครับผมในวันนี้ออโต้มั่ง เฮ้ย โอ้คนละลายเลย เฮ้ยเอาเตอ อะไรเนี่ยไปผมกดหยุดนะ ผมจะกระตุกหยุดเป็นบางรอบแล้วผมได้เทคนิคใหม่ๆมาเออได้เทคนิคใหม่มาผมกระตุกหยุดกระตุกหยุดเต็มเลยครับผมโอเคออโต้บิ๊กสิบรอบผมจัดไปเต็มเลยครับผม มา จะได้คืนทุนแล้วนะผมตอนนี้รูบทุนอยู่เขาเรียกก็รูบทุน ขอดอกนี้เพื่อเตี่ยหน่อยได้ไหม ขอเต็มตีนเลยอะขอเต็มเติม หมดอีกแล้วนะผมสิบรอบออโต้เทอร์โบไปผมกดมือดูบ้าง ถ้าเบ็ดนี้มันไม่จ่ายจริงมจะขึ้นเบ็ดแล้วผมเราไม่ควรยืนอยู่เบ็ดเดิมซ้ำๆนะผมเพราะว่าจะทำให้การเล่นเรามันน้อยลงนะครับผม การเดินเบ็ดการอะไรมันช่วยให้ระยะเวลาการเล่นยืนได้มากกว่านะครับผม โอเค เดี๋ยวออโต้อีกสิบรอบดูว่าผมถ้าไม่มาผมจะขึ้นเบ็ดแล้วนะ ขึ้นเบ็ดวัดใจเลยระดับนี้นะครับผม อย่ามาหลอกโอ้เฮ้ยโดดเฮ้ย โดด โดดแล้วโดดแล้ว เฮ้ยวันนี้มันโดดว่ะ มันไม่งึกงึงกงักอ่ะ เออเพื่อน ขออะไรก็ได้ที่ไม่ส้มไม่ใช่ส้มกับประทัด เอออังเปา อังเปาต้องลงเลยอ่ะไม่ ว้ยไม่มีทาง ไม่มีทาง เฮ้ย เอาติมหนึ่งปุ๊บยิปปี้ยิปปี้รับผูโอ้ ขาดช่องเดียวอีกแล้วมันเป็นอะไรวะเวลาลงตัวแพงมันชอบขาดช่องเดียวเนี่ย ไม่เข้าใจเลยจริงๆเดี๋ยวได้พันแปดเท่อมาพันแปดพันเปียด นะถ้าได้สองพันแล้วคูณสิบสองหมื่นนะผมซูเปอร์ เมกา เวนก็เงินอะไรถือว่า ได้อยู่แล้วกัน เนาะโอเค ไป ให้หมดหกรอบสุดท้ายผม ถึงเป้าเป็นี่เรียบร้อย เฮ้ย อะไร อ่ะเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าฮ้